บทที่แล้วเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน้าต่าง ส่วนประกอบต่างๆ ภายใน Microsoft Excel นะคะ ในบทนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานสูตรและการเขียนฟังก์ชันค่ะ นั่นก็คือการใส่สูตรคำนวณ และการใช้ฟังก์ชันเพื่อการคำนวณ เช่น การหาผลรวมค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยใช้สูตรซ้ำหรือการสร้างเงื่อนไขเพื่อหาข้อมูลสินค้า โดยใช้คำสั่ง if ค่ะ ซึ่งในเนื้อหาบทนี้จะมีทั้งส่วนของทฤษฎีพื้นฐานการใช้งาน และการประยุกต์ใช้งานฟังก์ชันเพื่อการสร้างงานทางธุรกิจค่ะ เดี๋ยวเราเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนกันได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ คลิปนี้เราจะมาพูดถึงการใช้สูตรคำนวณ สิ่งแรกที่ต้องรู้ก่อนเลยก็คือ สูตรคำนวณใน Excel คือสมการที่ช่วยในการคำนวณหาค่าต่างๆ โดยเขียนอยู่ในรูปแบบของสมการทางคณิตศาสตร์ เช่น การบวก การลบ การหาร การคูณ หรือการหาค่าเฉลี่ยโดยการนำสูตรมาเขียนในรูปแบบต่างๆ เพื่อหาค่าภาษีคำนวณหารายได้หรือรายจ่ายอื่นๆ เป็นต้น รูปแบบใน Microsoft Excel การที่เราจะเขียนสูตรคำนวณได้นั้นเราจะต้องมีเครื่องหมายเท่ากับนำหน้าสูตรทุกครั้งเช่นเท่ากับ8บวก6 โดยที่8บวก6ก็คือ สูตร ตัวอย่าง เราต้องการหาผลบวกของ3บวก2ใน Microsoft Excel เราสามารถทำได้โดยการใส่เครื่องหมาย เท่ากับ3บวก2แล้วค่อยกด Enter โปรแกรมจะทำคำนวณออกมาทันทีได้เท่ากับ 5 นอกจากนี้การเขียนสูตรใน Microsoft Excel นั้น เราสามารถใช้ชื่อช่องเซลล์ เข้ามาเพื่อคำนวณหาค่าต่างๆได้ ข้อดีของการใช้ชื่อช่องเซลล์ก็คือ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในช่องเซลล์นั้น สูตรที่เรียกชื่อช่องเซลล์นั้นจะทำการคำนวณใหม่ และแสดงผลลัพธ์ที่เปลี่ยนแปลงออกมาทันที ตัวอย่างเช่น มีเงิน 100 บาท มีรายจ่าย 45 บาท ต้องการหาเงินคงเหลือ เราสามารถทำได้โดยการใส่เครื่องหมาย เท่ากับ เรียกชื่อช่องเซลล์ของ 100 ก็คือ A 2โดยการพิมพ์ A 2หรือเอาเมาส์ไปคลิกที่ช่อง A 2ได้ทันที หลังจากนั้นใส่เครื่องหมายลบ และไปคลิกเลือกที่ช่อง B 2ซึ่งเป็นค่ารายจ่าย หลังจากนั้นก็กด enter เราจะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น55คือเงินคงเหลือ จากตัวอย่างเรามาลองพิมพ์ตามกันนะคะ เราจะทำการหาเงินคงเหลือ โดยการเรียกชื่อช่องเซลล์ สิ่งแรกเลยก็คือใส่เครื่องหมาย เท่ากับ เอาเมาส์ไปคลิกที่ช่อง 100 หรือ A2 ใส่เครื่องหมายลบ และตามด้วยที่ช่อง B2 แล้วค่อยกด Enter ผลลัพธ์ที่ได้ของเงินคงเหลือก็คือ 55 บาท แต่ถ้าเรามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอย่างเช่น ค่ารายจ่ายเป็น 60 บาท เมื่อเราพิมพ์ค่า 60 เข้าไปและกด Enter ค่าเงินคงเหลือจะทำการคำนวณใหม่ทันทีก็คือ 40 บาทอันนี้คือข้อดีของการใช้ชื่อช่องเซลล์ทำให้ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องตามค่าที่เรากำหนดไว้ทุกครั้งค่ะ ต่อไปเรามาฝึกปฏิบัติการเขียนสูตรคำนวณกันค่ะ มีตัวอย่างให้ดังนี้เราจะทำการหารายได้ทั้งหมด รายจ่ายทั้งหมด โดยแยกเป็นรายจ่ายของค่ารถไฟ 3 วัน ค่าโทรศัพท์ 3 วัน และค่าอาหาร 3 วัน ทำการหาเงินคงเหลือในแต่ละวันและเงินคงเหลือทั้งหมดเมื่อรวมทั้ง 3 วันแล้ว มีการหาเงินออม 15%ของรายรับ และหาผลหารของเงินออม โดยการหารเป็น 3 ส่วนค่ะ การหารายรับทำได้โดยการเลือกช่องเซลล์ที่ต้องการจะใส่สูตรและให้แสดงผลข้อมูล ก็คือช่อง B 6พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับก่อน แล้วตามด้วยชื่อช่องเซลล์ที่ต้องการหาผลรวม ก็คือช่อง B 3บวกกับ B 4บวกกับ B 5เมื่อกด Enter เราจะได้ผลรวมของรายรับทั้งหมดออกมาเป็น 9,700 บาท ค่าอาหารทำได้โดยการใส่เครื่องหมายเท่ากับเลือกช่องเซลล์ของค่าอาหารของเราก็คือ ช่อง c 3บวกกับ c 4บวกกับ c 5เมื่อกด enter เราจะได้ค่าผลรวมของอาหารออกมา ค่ารถไฟเช่นเดียวกันนะคะ คือพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับตามด้วยชื่อช่องเซลล์ที่ต้องการมาหาผลบวกกันก็คือ d 3 บวก d 4บวก d 5แล้วกด enter ก็จะได้ผลรวมของค่ารถไฟออกมา ค่าโทรศัพท์ใส่เครื่องหมายเท่ากับ เลือกที่ช่องเซลล์ e 3 บวก e 4 บวก e 5ก็จะได้ผลรวมของค่าโทรศัพท์ทั้งหมด 3 วันก็คือ 280 บาท การหาค่าเงินออม 15%ของเงินเดือน ทำได้โดยการใส่เครื่องหมาย เท่ากับเลือกช่องเซลล์ของรายรับทั้งหมดก็คือช่องเซลล์ B 6คูณกับ 15%แล้วกด enter จะได้ออกมาเป็น 1,455 บาทของเงินเดือนทั้งหมด ซึ่งถ้าเราจะมาทำการแบ่งออกเป็น 3 ส่วนเพื่อเป็นเงินฝากของ ธนาคารเงินฝากเพื่อไว้รักษา หรือเงินฝากเพื่อไว้ท่องเที่ยว เราจะเห็นว่าก็คือ ใส่เครื่องหมายเท่ากับเลือกช่องเซลล์ D 10 หารด้วย 3 ก็คือการแบ่งเงินออมออกเป็น 3 ส่วน แล้วกด Enter จะได้ว่าเงินกองแต่ละส่วนที่จะทำการเก็บนั้นก็คือ 485 บาทค่ะ การหาเงินคงเหลือในแต่ละวันอันที่ 1 เลือกช่องเซลล์ที่ต้องการหาก็คือช่องวันที่ 1 มกราคม ก็คือ F 3ขั้นที่ 2 ใส่เครื่องหมายเท่ากับ เลือกรายรับก็คือช่อง b 3ลบด้วยวงเล็บเปิดเป็นการหาผลรวมของรายจ่ายก็คือช่อง c 3บวก d 3บวกกับ e 3แล้วใส่วงเล็บปิด เราก็จะได้เงินคงเหลือของวันที่ 1มกราคมเป็น 2,605บาท ในช่องเซลล์ F F4 และ F5 เราไม่ต้องพิมพ์สูตรเอง แต่เราใช้การ Copy สูตร โดยการเลือกที่มุม ขวาล่าง ให้เมาส์เปลี่ยนเป็นลูกศรเครื่องหมายบวกสีดำ กดคลิกซ้ายค้างไว้ แล้วลากลงมายังเซลล์ F4 และ F5 แล้วค่อยปล่อย Enter เราก็จะได้หา ค่าคงเหลือของแต่ละวันในวันที่ 2 และวันที่ 3 โดยสูตรจะทำการเปลี่ยนช่องเซลล์เองอัตโนมัติค่ะ ส่วนค่าเงินคงเหลือทั้งหมด เราก็มาทำแยกเนื่องจากว่า ช่องเซลล์ 1,265รายจ่ายรวมทั้งหมดตรงนี้เป็นการผสานเซลเราก็จะใช้เครื่องหมายเท่ากับ เลือกช่อง B6 ลบด้วย ช่องเซลล์ C6 แล้วกด enter ซึ่งช่องนี้ 8,435 เป็นเงินคงเหลือของทั้ง 3 วันค่ะ จะเห็นว่าการใช้สูตรคำนวณใน Microsoft Excel ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะ ขอแค่มีเครื่องหมายเท่ากับนำหน้า แล้วใส่สมการทางคณิตศาสตร์ที่ต้องการหาได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะ